พบกับครูปัญญา ครูปัญญามีความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารยาว ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีทำจึงไม่สามารถทำการหารยาวได้อย่างถูกต้อง ครูปัญญาต้องการความช่วยเหลือเอทำยังไงดีให้นักเรียนสามารถเข้าใจและทำการหารยาวได้ถูกต้องทำไมไม่ลองใช้ทฤษฎีปัญญานิยม หรือ cognitive wisdom แก้ปัญหาการสอนเรื่องยาก แบบเรื่องของการหารยาวดูละคะหืมทฤษฎีปัญญานิยมมันคืออะไรหรอครับ ทฤษฎีปัญญานิยมเกิดขึ้นจากความสงสัยที่ว่า เมื่อผู้สอนจัดสิ่งเราให้ผลป้อนกลับ และการเสริมแรงเดียวกัน แต่กลับได้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน ที่เราไม่สามารถสังเกตได้ อาจเปรียบได้กับ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีปัญญานิยมจึงเป็นการอธิบายการเรียนรู้ว่า เกิดจากการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล เข้ารหัส หรือจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทฤษฎีปัญญานิยมทำให้เกิดงานวิจัยด้านการเรียนรู้ออกมาจำนวนมาก ที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่า ผู้สอน ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเชิงสาขามากกว่าเชิงเส้นตรง เพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน และควรให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียนอีกด้วยหืมแบบนี้นี่เอง ควรออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เช่น การจัดหาความรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อนเรียน อีกทั้งควรเรียงลำดับเนื้อหาตามธรรมชาติของโครงสร้างความรู้นั้นๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับแรงจูงใจภายในและภายนอก ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ยกตัวอย่างการใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการเรียนการสอนนะคะ เช่น การให้ทำกิจกรรมแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิม การย่อยเนื้อหาออกเป็นลำดับขั้นตอน การใช้กราฟิก เพื่ออธิบายความเข้าใจในเนื้อหา ตัวอย่างเหล่านี้คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยม ในการเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยม ในการเข้าแก้ปัญหาการสอนเรื่องการหารยาวของครูปัญญากันนะคะ สิ่งแรกที่ครูปัญญาต้องทำคือ การตั้งวัตถุประสงค์ว่า ผู้เรียนต้องมีทักษะอะไร เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวของการหารยาว หลังจากที่ครูปัญญานั่งคิดจึงสรุปออกมาได้ว่า เพื่อที่จะให้เข้าใจวิธีการหารยาว นักเรียนควรที่จะทราบถึงพื้นฐานของการคูณ พื้นฐานของการหารและการลบตัวเลข จากนั้นให้เรียงลำดับการสอน โดยสิ่งแรกที่ครูปัญญาควรทำคือการสอนทักษะขั้นพื้นฐานของการคูณ ต่อด้วยการหารอย่างง่าย ๆ และการลบเลข สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่ดี ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีการหารยาว ครูปัญญาจัดเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการหารยาว และลำดับการหารยาวได้ ครูปัญญาใช้กระดาษโปสเตอร์สี เรียงลำดับวิธีการหารยาว ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการหารยาวแบบสเต็ป by สเต็ปหรือทีละขั้นตอน เมื่อผู้เรียนเกิดติดปัญหาไม่เข้าใจณจุดใด ผู้เรียนก็สามารถมองดูหรือนึกถึงกระดาษโปสเตอร์สีเพื่อช่วยฟื้นความจำของผู้เรียน หลังจากประยุกต์ทฤษฎีปัญญานิยม เข้ากับการสอนวิธีการหารยาวของครูปัญญา ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจวิธีการหารยาว มีความจำที่คงทนในวิธีหารยาว และจดจำขั้นตอนวิธีการหารยาวได้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารยาว ช่วยผู้เรียนให้เข้าใจถึงกระบวนการหารยาว และสามารถทำการหารยาวได้อย่างถูกต้องจริงๆ ถ้าคุณมีความกังวลเรื่องการสอนในเนื้อหาที่มีความยากเหมือนกับการหารยาว คุณสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยม แก้ไขปัญหาการสอนเหมือนกับครูปัญญาได้นะคะ